Então eh, ni, ni, ni What is this? Snap, snap, snap, snap, snap, snap. Wasser, Mayo-Seife. Oh, so very strong. Ai, ai, Ja, aber bei mir ist wenn so so viel, das ist ganz normal. Man kann ein lauern, Aber jetzt สวัสดีค่ะทุกคนยยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจิราติก้าสเต็ปบายสเต็ปค่ะ วันนี้ก็เป็นวันพิเศษของเรา วันเกิดวังคล้ายวันเกิดค่ะโตขึ้นอีกปีหนึ่งปีนี้ก็จะทำอะไรดีๆ เพิ่มขึ้นค่ะ ก็เซอร์ไพรส์แรกของวันนี้ก็คือมายให้ดูค่ะเป็นการ์ดจากคุณสามี แล้วก็ดอกไม้ค่ะ สวยมาก อืม บนดอฟสวัสดีค่ะ ตอนนี้ถึงร้านอาหารแล้วนะคะ เป็นร้านอาหารเก่าแก่ของที่นี่ Happy birthday to me Happy birthday to you ร้านน่ารักมากเลยค่ะ หน้าร้อนก็จะเขาก็จะนั่งกินแบบนี้นี่ค่ะ ที่นี่จะเป็นคล้ายๆกับโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะคะ House Market House Market อันนี้ประมาณ3ไอโรหรือ 3ยูโรค่ะ เป็นแบบนี้ค่ะเข้าไปข้างในกันเลยเข้าไปข้างในกันเลยค่ะมาเลยค่ะ ร้านซึ่งเก่าแก่มากจริงๆค่ะ เพราะว่าน่าจะตั้งแต่ 1901 ค่ะ1901ร้านจะแบบเป็นโบราณคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะคะเข้าไปดูนิดนึง ก็จะเป็นแบบอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหาห้องน้ำก่อนห้องน้ำอยู่ไหน น้ำยืนเวนืออ๋อ เวเซเขาก็จะบอกว่า เวเซ ค่ะ เวเซ เวเซ ทอยเลตเทนโกดิไซทาไปห้องน้ำค่ะ ผู้ชายก็จะเป็นแฮร์รินแล้วผู้หญิงก็คือดาเมนค่ะน้ำคินโบราณเก่าแก่นะคะ น่ารักมากเลยค่ะหอมหอมจังเลยเป็นของของหวานค่ะน่ารักจังเลยของหวานว้าวว้าวดังกระ c h น n b i t t ะ s c h ö n d ว n k e s c h ö n w o so big. ้าว so groß. d a n k e s c ชิ n ออกไปแล้วค่ะ คือร้านน่ารักจริงๆ ารมาถึงแล้วค่ะจานใหญ่มาก Scheiß, g l ้ว f a r a n ฝรั่งฟูด Heißt das What is this What is this This butter with m a n d e l Oh b u t t e r with mandel mandel ิมกวดตะกวดตะ Wow, big dish. Quarter with home. Quarter. Okay, go. Go. What is this? Snap. Snap, snap, snap, snap, snap. Uh, oh, so very strong. Ay, ay, ay. Ja, aber bei mir ist jetzt, wenn es so, ich habe so viel, das ist ganz normal. Ist Man kann viel Lauan, nicht ich habe. Aber wir haben jetzt sehr ein paar äh, japanische Säufe. Wobis, Lucy, Black Forest ค่ะตอนนี้กำลังจะไปหากุญแจค่ะแล้วก็ Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me.